ในตอนนี้เราจะพูดถึงการค้าขายและเศรษฐกิจในยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณตรงที่เราอยู่ตรงนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของโลกตอนออกที่น่าสนใจคือหมู่บ้านญี่ปุ่นผมจะขอเล่า ถึงที่มาความเป็นไปของการเชื่อมโยง การค้าระหว่างสยาม ในสมัยกรุงศรีอยากับโลกตนออกในขณะนั้นอย่างที่เราเข้าใจกันแล้วว่า ชุมชนชาวจีนมีมานานแล้วในพื้นที่กรุงศรีอยาอยู่บริเวณวัดพนันเชิง และบริเวณบางกระจะแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมด แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ หลังจากนั้นการขยายตัวของอิทธิพลจีนค่อยๆแผ่กระจายเรื่องการค้าต่างๆเข้ามา และพัฒนาเข้าสู่การค้ากับญี่ปุ่น และเข้าสู่โลกตอนออกทั้งหมดดังนั้น สิ่งที่ผมอยากจะเล่าช่วงเวลานี้ ถือเป็นจุดสำคัญที่เป็นปรมปริศนา ว่าสุรเพชรสวนท่านเก่งการลบอย่างเดียวหรือไม่ แต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ ท่านมีวิสัยทัศน์ทางด้านการเดินเรือการค้าทางทะเลอย่างมหาศาล เราปรากฏค้นพบเลยในเอกสารพ่อค้าจีนบอกเลยว่า เมื่อหลังจากสมณเรศวนขึ้นครองราชแล้วบ้านเมืองเต็มไปด้วยความสงบสุข พระองค์เป็นผู้หนึ่งที่มีอิทธิพลทางการค้าทางทะเลอย่างมหาศาลหลังจากชนะศึก กับพม่าแล้ว พระเลสวรได้บุกเบิกการค้า เดินทางการค้าทางทะเลเข้าไปในประเทศจีนบ่อยครั้ง หลักฐานบันทึกราชวงศ์จีนที่เรียกว่าหมิงซื่อนะครับจะเล่าเรื่องราวของว่ากษัตริย์พระองค์หนึ่ง ของอยุธยาที่ชนะศึกลูกชายของกษัตริย์พม่า แล้วนั้นได้เดินทางมาแสดงความสำคัญว่าเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ในปี 2135 พร้อมทั้งได้ส่งเครื่องราชบรรณาการต่างๆ เข้ามามากมาย นอกจากนั้นบันทึกเอกสารของประจำราชวงศ์ยังบอกอีกว่า ส่งทหารมากับราชทูตมา27 คนเข้ามาในการติดต่อการค้าและเสนอตัวในการช่วยลบกับ ับจีนโจรสลัดต่างๆ เรื่องราวตรงนี้เองให้เห็นว่าความสัมพันธ์ในโลกตอนออก หลักฐานจีนบอกเลยว่าหลังพระนเรศวรขึ้นครองราชแล้ว ได้ติดต่อกับจีน ส่งบรรณาการจิ้มกล้องเดินทางทางการค้า ติดต่อทางทะเลมหาศาลส่งราชทูตต่างๆ เข้ามาเจรจา พร้อมทั้งขณะเดียวกัน ก็เดินทางเข้าไปติดต่อกับจีนที่จะเข้าร่วมรบในสงครามโลกตอนออกระหว่างญี่ปุ่นจีนเกาหลีในขณะนั้น พระองค์ได้เสนอแนะมีหลักฐานของเอกสารจีนจำนวนหนึ่งบอกเลยนะครับน่าสนใจมากว่า พระองค์ได้ติดต่อกับจีนว่าขออาสาสมัครเป็นกองกำลังไปรบกับเกาหลี ในขณะนั้นมีโจรจีนเกาหลีทางตอนใต้มหาศาลทำให้การค้าของโลกตอนออกมีปัญหา พระองค์จึงได้เดินทางเสนอกับจักรพรรดิจีนว่าขอร่วมส่งกำลัง ของทหารสยามซึ่งมีความสามารถทางการลบชนะศึกต่างๆ ในภาคพื้นทวีป เข้าไปร่วมรบด้วยด้วย เพื่อจะกำจัดโจรจีน เพื่อให้การค้าทางตะออกเราขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปรากฏว่าจีนบอกว่าจาจกเรายังเล็ก ถ้าจะไปร่วมรบต้องใช้กำลังคนและกำลังเงินมากเกินไปจึงปฏิเสธ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยว่าสมเด็จพระนวนได้วางแผนการขยายติทธิพลทางการค้า ระหว่างสยามกับจีน ภายใต้ระบบบรรณาการ คือการเดินทางไปจิ้มกล้องจีนปีละหลายๆครั้ง นะครับในรัชสมัยพระองค์นี้ไปบ่อยมาก ทำให้จีนต้องประกาศเลยว่าให้มาปีละครั้งก็พอ 2. นอกจากนั้นมีการเสนอเรื่องของการลบ และการวางกองทัพเอากำลังเข้าไปปราบปรามจีนโจรสลัดต่างๆ แล้วก็ในเกาหลีใต้ด้วย ในบริเวณที่เป็นโจรสลัดกระชาวเกาหลี และทรงโซซอนในขณะนั้น และที่น่าสนใจกว่านั้น การค้าเจริญรุ่งเมืองมากพ่อค้าบอกเลยว่า พระองค์นี่แผ่ขยายอำนาจทางด้านการค้า อิทธิพลนี้เองจึงเห็นได้พระองค์ไปจัดตั้งกองทัพเรือที่เพชรบุรี หรือที่เราู้จักกันว่าหาดเจ้าสำราญมีบันทึกเลยว่าหลังจากนั้นพระองค์ได้ติดต่อเรือต่างๆ แถวเพชรบุรี เพื่อจะติดต่อการค้ากับประเทศจีน นี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากว่าสยามในยุคสมเด็จพระนรศวไม่ได้เพียงการลบกับพม่าเท่านั้น แต่ได้ขยายอิทธิพลไปถึงการค้าโลกตนออกกล้าหาญชันชัย ขณะที่ชวนอาณาจักรใหญ่อย่างจีน เข้ารบกับโจรสลัดทางทะเล นี่สิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าโลกตนออกนอกจากการค้าการลบแล้วโซนเดสวนยังวางวิสัยทัศน์เรื่องของการติดต่อการค้าเพื่อจะเปิดเส้นทางการค้า และนี่เองทำให้การค้าทางตะวันออกรุ่งเรืองมาจนถึงในเวลาต่อมายุคพระเอกาทศรสลุกพระเจ้าทรงทำการค้าโลกตนออก ยิ่งใหญ่มากสินค้าต่างๆ ที่เป็นสินค้าภายในประเทศถูกส่งออกขายและก็กลายเป็นสินค้าสำคัญ ดังปรากฏว่ามีสินค้าต่างๆ ที่ออกจากประเทศไทยไปค้าขาย จำนวนมหาศาลจุดนี้เองจึงเห็นได้เลยว่าการ การเปิดเส้นทางการค้าตั้งแต่สมัยพระเรสวน จึงเป็นกำลังสำคัญเป็นทิศทางสำคัญในการขยายตัวทางด้านการค้าตอนออกของกรุงศรีวิยาในเวลาต่อมา